ช้าเธอจะไปทำไมเพิ่งมาบอกหรือพยายามกอดฉันแล้วค่อยคยปลอบ มันไม่ง่ายหรอกเหมือนอย่างที่เคยบอกอ่ JDX She k n o w me she gonna kill me my emotion told me she คนและมันยังลบมันไม่ได้เลย I know that not easy she gonna kill me พยายามที่จะหาทางไป she told me I have you for cure แล้วเลยเนี่ยมันเจ็บปวดปางตายไม่มีใครจนอยากตาย have been พยายามที่จะบอกตัวเองว่ายังไม่เจ็บหรือยังไม่แค่ My crew told me can you carry yourself kill me ฉันกยบอกมันไม่ง่ายหรอกเหมือนที่เคยบอกเหมือนที่เคยบอกมันไม่ง่ายหรอกมนที่เธอบอกคำว่ารักที่ให้ไปไม่เก็บมันไว้ แล้วไปบอกใครว่าผม ทำไมเพิ่งมาบอกหรือพยายามกอดฉันแล้วค่อยๆปลอบมันไม่ง่ายหรอก เหมือนอย่างที่เคยบอกไอ JDX เชียร์ me She gonna kill me my emotion told me she e n know m e I'm will delete my sorry เรื่องพวกนั้นยังจำมันได้ดี เรื่องที่เราเคยมีกันและกัน จากนี้คงมีแค่คุณและมัน ยังลบมันไม่ได้เลย I know that not easy she gonna kill me ามที่จะหาทางไป she told me I have you for cure แล้วเลยเนี่ยมันจ็ปวดปางตายไม่มีใครจนอยากตาย have b e t t e เนี่ยพยายามที่จะบอกตัวเองว่ายังไม่เจ็บหรือยังไม่แค่ my crew told me can you carry yourself no I don't need sympathy she gonna kill me